เราไปถึงหัวข้อที่ 3 ของสัปดาห์นี้กันแล้วนะคะ ก็คือเรื่องของการจัดการสินค้าในวอร์ชวลมาร์ค่ะ โดยครูจะแบ่งขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการออกเป็น 2 ส่วนนะคะ โดยจะเริ่มจากส่วนแรกก็คือส่วนของการจัดหมวดหมู่สินค้าจำได้ใช่ไหมคะ จากข้อมูลตัวอย่างที่ครูเตรียมเอาไว้ให้ มีการแบ่งสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ เราจะมาจัดการในส่วนนี้ด้วยกันค่ะ และในส่วนที่2ค่ะ เป็นส่วนของการใส่รายละเอียดข้อมูลสินค้าค่ะ เราจะมีรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อมูลที่บอกเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณสมบัติของสินค้า เราจะใส่รายละเอียดของส่วนสินค้าแต่ละรายการลงไปในร้านค้าออนไลน์ของเราด้วยกันค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะ ให้ผู้เรียนเปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วเข้าไปที่หน้าต่าง Administrator นะคะ พิมพ์ URL จำได้ยังคะ localhost/virtualmart/administrator slash s l s h a หรือถ้าใครถนัดเป็นหมายเลข IP address ก็พิมพ์ หมายเลข127.0.0.1 slash virtualmart แล้วก็ slash administrator ค่ะ เรามาเริ่มฝึกปฏิบัติการไปพร้อมกันเลยนะคะ เมื่อผู้เรียนพิมพ์ URL ตามที่กำหนดนะคะ เราจะเข้าสู่หน้าต่างของแอดมินนะคะ เพื่อไปจัดการในเรื่องของการจัดหมวดหมู่สินค้า แล้วก็ใส่รายละเอียดของข้อมูลสินค้านะคะ เราไปที่เมนูของ Virtual Mart นะคะจะเห็นได้ว่ามีส่วนที่สำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้กันในหัวข้อนี้ก็คือ เรื่องของการทำหมวดหมู่สินค้า แล้วก็เรื่องของการใส่รายละเอียดของสินค้า ซึ่งในเมนูจะเรียกว่าเมนูผลิตภัณฑ์นะคะ มาดูนะคะว่าตอนนี้หน้าร้านของเรามีหมวดหมู่ของสินค้าทั้งหมดกี่หมวดหมู่นะคะ ถ้าดูจากข้อมูลตัวอย่างที่เราได้ติดตั้งไปนะคะ จะมีหมวดหมู่ของสินค้าทั้งสิ้น 6 หมวดหมู่ได้กันนะคะ เราลองเข้าไปดูสิคะในส่วนของเมนู Virtual Mart นั้นหมวดหมู่สินค้ามีทั้งหมดกี่หมวดหมู่ ปรากฏว่าหมวดหมู่ของสินค้าที่ปรากฏมีทั้งหมดเท่าไรคะ มี 8 หมวดหมู่ เนื่องจากว่ามีหมวดหมู่ย่อยนะคะ ก็คือมิสเตอร์และเลดี้เป็นหมวดหมู่ย่อยของหมวดหมู่แวร์อยู่นะคะ คราวนี้เราจะทำให้หมวดหมู่ของข้อมูลตัวอย่าง ไม่ถูกแสดงในหน้าเว็บไซต์ เพราะเราจะเอาหมวดหมู่ของร้านวิงวิงบิวตี้ช็อปมาโชว์ในหน้าร้านค้าแทนนะคะ เราสามารถคลิกเลือกนะคะหมวดหมู่ทั้งหมด โดยคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายถูกนะคะตรงข้างหน้าชื่อหมวดหมู่ หลังจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มไม่เผยแพร่นะคะลองไปดูที่หน้าเว็บอีกครั้งหนึ่งกดรีเฟซหน้าจอ เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้หมวดหมู่ทั้งหมด เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้หมวดหมู่ทั้ง 6 หมวดหมู่ไม่ได้ถูกเผยแพร่ในหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะ คราวนี้เราจะมาเพิ่มหมวดหมู่ที่เป็นหมวดหมู่ของร้านวิงวิงบิวตี้ช็อปเข้าไปค่ะ คลิกที่ปุ่มสร้างใหม่ค่ะ หลังจากนั้นเราสามารถที่จะใส่ชื่อนะคะ ของหมวดหมู่เข้าไปได้เลยค่ะ โดยไป Copy จากข้อมูลที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ ก็คือเราจะมีหมวดหมู่ทั้งหมด 3 หมวดหมู่ได้แก่สกินฟู้ดนะคะ อันนี้จะทำให้เราทำงานได้ง่ายมากขึ้น ก็กดวางลงไปเลยนะคะ นี่คือหมวดหมู่สกินฟู้ดนะคะ แล้วก็ใส่รายละเอียดสักนิดนึงเพื่อให้เห็นว่าเป็นหมวดหมู่ของสกินฟู้ดนะคะ เราก็ไปเลือกรูปภาพค่ะทำการเบราว์ไฟล์รูปภาพที่อยู่ในหมวดหมู่สกินฟู้ดกด Open นะคะ และหลังจากนั้นอย่าลืมนะคะ ก่อนที่จะบันทึกเช็คด้วยนะคะว่าให้มีการเผยแพร่หรือเปล่ากด เผยแพร่ว่าใช่นะคะ บันทึกแล้วก็ปิดไปนะคะ แล้วก็ลองเพิ่มอีกสักหมวดหมู่หนึ่งเข้าไปค่ะ หมวดหมู่ที่2ค่ะคลิกที่สร้างใหม่เหมือนกันค่ะ ขั้นตอนทำเหมือนกันเลยค่ะ ก็ไป Copy ของหมวดหมู่สินค้าอันที่2นะคะ Copy มา แล้วหลังจากนั้นก็มาวางไว้ในชื่อของหมวดหมู่นะคะ แล้วขณะเดียวกันก็ไปที่แท็บของรูปภาพ เพื่อที่จะใส่รูปภาพที่เป็นสัญลักษณ์ หรือตัวแทนของหมวดหมู่ที่ 2 นะคะ เราก็ไปคลิกในโฟลเดอร์ของหมวดหมู่ที่2นะคะเลือกรูปภาพที่ต้องการกด Open นะคะบันทึกแล้วก็ปิดไปนะคะได้หมวดหมู่ที่ 2 แล้วใช่ไหมคะ เพิ่มอีกหมวดหมู่นึงเลยค่ะเพราะเรามีทั้งหมด 3 หมวดหมู่ด้วยกันใช่ไหมคะ หมวดหมู่ที่ 3 ไปที่ไหนคะ กลับไปที่เดิมค่ะ Copy ชื่อหมวดหมู่ซันวาซูเข้ามานะคะ Copy มาเสร็จเรียบร้อยก็วางลงไปนะคะ ในชื่อของหมวดหมู่ แล้วก็ทำการอัปโหลดรูปภาพที่เป็นตัวแทนของหมวดหมู่ที่ 3 นะคะ ใส่เพิ่มเข้ามานะคะ ก็คือซันวาซูเอาอะไรดีคะ เอารูปนี้ก็แล้วกันนะคะ แล้วก็คลิก Open หลังจากนั้นก็บันทึกและปิดไป ตอนนี้ผู้เรียนคิดว่าหน้าเว็บไซต์ของเราจะมีหมวดหมู่ปรากฏขึ้นหรือยังคะลองกดรีเฟซหน้าจอดูนะคะ เราก็จะเห็นหมวดหมู่ของสินค้าปรากฏขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมมีแค่สกินฟู้ดอย่างเดียว สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องดูทุกครั้งเลยเห็นไหมคะว่าสกินฟู้ดถูกเผยแพร่อยู่อันเดียว เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ซันวาซูแล้วก็เนเจอร์พับบิ มีการเผยแพร่ด้วยนะคะคลิกเลือกแล้วก็กดปุ่มเผยแพร่ แล้วก็ลองรีเฟซหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะ เราก็จะเห็นว่าตอนนี้หมวดหมู่สินค้าของร้านค้า มาครบทั้ง3หมวดหมู่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะลำดับถัดไปนะคะ เราจะมาใส่รายละเอียดข้อมูลของสินค้านะคะ ว่าสินค้าแต่ละรายการมีรายละเอียดอะไรอย่างไรบ้างนะคะ ซึ่งเป็นข้อมูลสินค้าของร้านวิงวิงบิวตี้ช็อปไงล่ะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะ ก่อนที่เราจะเข้าไปใส่ข้อมูลตรงนี้ เรากลับมาที่หน้าต่างของแอดมินนะคะ เราลองกลับมาทบทวนในเรื่องของร้านค้าของเราอีกสักนิดหนึ่งจำได้ไหมคะ ตอนแรกที่เราตั้งค่าข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า เราคุ้นนไหมคะว่า สกุลเงิน สกุลเงินของร้านค้านี้เป็นสกุลเงินยูโรใช่ไหมคะ แต่เราต้องการให้สกุลเงินของร้านค้าของเราเป็นไทยบาท เราสามารถกำหนดตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นไทยบาทได้เลยนะคะ หลังจากนั้นก็กดบันทึกแล้วก็ปิดไปนะคะ ตอนนี้เราตั้งค่าให้ร้านค้าของเรานะคะ รับสกุลเงินไทยบาทเรียบร้อยแล้วนะคะ คราวนี้มีอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคน ดูสักนิดหนึ่งนะคะ ในกรณีที่เรานำข้อมูลตัวอย่างมาใช้ เนื่องจากว่าระบบในต่างประเทศเนี่ยจะมีเรื่องของการคำนวณค่าภาษีและวิธีการคำนวณนนะคะ ซึ่งจะแตกต่างจากของประเทศไทยของเรานะคะ เพราะฉะนั้นอันที่เขากำหนดเอาไว้นะคะ ในเรื่องของการตั้งค่าในเรื่องของภาษีและการคำนวณ ตอนนี้ให้เราลบออกไปก่อนก็แล้วกันนะคะ เพราะจะทำให้ข้อมูลของเราที่แสดงในหน้าร้านค้าผิดพลาดได้นะคะ เราตั้งค่าใน 2 ส่วนนี้ก่อนนะคะ ให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปใส่รายละเอียดของข้อมูลสินค้าแต่ละรายการค่ะ ตอนนี้เรามาถึงเรื่องของการใส่รายละเอียดข้อมูลสินค้าเข้าไปในร้านค้าแล้วนะคะ เรามาดูที่เมนูของผลิตภัณฑ์นะคะ ตอนนี้เมื่อผู้เรียนคลิกเข้าไปที่เมนูของผลิตภัณฑ์ จะเห็นได้ว่า มีรายการสินค้าอยู่เป็นจำนวนมากเลยใช่ไหมคะ ก็ไม่ต้องตกใจนะคะ เพราะอันนี้เป็นรายการสินค้าที่มาจากข้อมูลตัวอย่างที่เราติดตั้งลงไปไงล่ะคะเราจะมาเพิ่มสินค้านะคะที่เป็นสินค้าของร้านค้า w i n g b i n g Beauty Shop เข้าไปนะคะ ให้คลิกที่ปุ่ม สร้างใหม่นะคะ เมื่อคลิกสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ก็จะปรากฏหน้าต่างให้เราใส่รายละเอียดของรายการสินค้ารายการใหม่เข้าไปในร้านค้านะคะ โดยอันแรกก็คือใส่ชื่อของสินค้านะคะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วชื่อของสินค้าเราก็มักจะใส่อะไรคะ รหัสของสินค้าใช่ไหมคะ เราก็ใส่รหัสสินค้าเข้าไปนะคะ เพราะว่าการตั้งชื่อที่ยาวเกินไปบางครั้ง ก็อาจจะทำให้ สับสนได้ง่ายนะคะ ถ้าเกิดร้านไหนเนี่ยมีการกำหนดรหัสสินค้าไว้แล้ว ก็มักจะเอาชื่อสินค้าเนี่ยเป็นรหัสของสินค้านะคะ แถบถัดไปค่ะ เป็นแถบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้านะคะ เราก็มาดูข้อมูลที่เราจัดเตรียมเอาไว้ เรามีชื่อของสินค้าที่เป็นรายละเอียดที่ยาวอยู่พอสมควรนะคะ ซึ่งตรงนี้เราสามารถเอาไปกำหนดให้เป็นรายละเอียดของสินค้าในส่วนที่เป็น คำอธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับสินค้านะคะ ถัดไปค่ะเป็นส่วนของข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายละเอียดของตัวสินค้าที่เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะ เราสามารถ Copy ข้อความที่เราจัดเตรียมเอาไว้นะคะ มาวางลงในหน้าเว็บเพจของเรานะคะ อย่าลืมนะคะ เลือกไปที่หน้า Source Code Editor นะคะ แล้วเราก็วางโค้ดก็คือวางข้อความที่ Copy มาจาก Microsoft Word ลงไปนะคะ แล้วก็ค่อยมาจัดโดยใช้ ความสามารถของ HTML นะคะ ซึ่งได้เรียนกันไปบ้างแล้วใช่ไหมคะ หลังจากนั้นก็จัดข้อความสักนิดหน่อยนะคะ ให้ดูสวยงามนะคะ ตามรายละเอียดของหัวข้อ ซึ่งก็จะจัดไม่ยากมากนักนะคะ ถ้าเราจัดเตรียมข้อมูลไว้อย่างดีนะคะ ตามที่ได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อแรก ๆนะคะ หลังจากนั้นก็จัดรูปแบบสักนิดนึงนะคะ ให้เป็นรูปแบบเดียวกันนะคะ เพื่อที่จะได้ดูสวยงามเกี่ยวกับตัวสินค้า แต่ละรายการของร้านค้านี้นะคะ เห็นไหมคะ ก็แค่ใส่ตัวหนาเพิ่มเข้าไปสักนิดหน่อยนะคะ ถัดไปค่ะ สิ่งที่เราควรจะต้องมีก็คือใส่ในส่วนของรูปของสินค้าค่ะ เลือกไปที่ browse นะคะ แล้วก็เลือกรูปของสินค้าที่เป็นรหัสสินค้านี้ใส่เข้ามานะคะ ทำการบันทึกนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะ เห็นไหมคะสิ่งที่เราบันทึกเข้าไปเนี้ยนะคะ ยังไม่ได้ครบถ้วนทุกรายการ เรายังขาดอะไรคะหมวดหมู่ของสินค้าใช่ไหมคะ เรามาใส่หมวดหมู่สินค้าเข้าไปด้วยนะคะ ว่าเป็นหมวดหมู่ของสินค้าสกินฟู้ดราคาอย่าลืมนะคะ ราคาสินค้าก็คือ 319 บาทนะคะ ก็ใส่ราคาของสินค้าเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะ ตรงนี้พอเราบันทึกแล้วปิดนะคะ พอเข้าไปดูที่หน้าร้านนะคะรีเฟซหน้าจอที่ร้านค้าของเราก็จะเห็นว่ามีรายการของสินค้าวิงในวิงวิงบิวตี้ช็อปนะคะเป็นรายการสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาในราคาตามที่เราต้องการถูกไหมคะ เช่นเดียวกันค่ะ ถ้าเราจะใส่สินค้ารายการอื่น ๆ ก็จะทำในลักษณะเดียวกันนะคะ เข้าไปที่เมนูของผลิตภัณฑ์นะคะ คลิกที่เครื่องหมายบวกสร้างใหม่นะคะ หลังจากนั้นนะคะ ก็ไป Copy ข้อมูลที่เราเตรียมเอาไว้นะคะ เราไปลองทำสินค้าอีกสักกลุ่มหนึ่งนะคะ เป็นสินค้าที่อยู่ในหมวดของ อ่อะไรดีคะใน Nature Republic ก็แล้วกันนะคะ เป็น Nature Republic นะคะรหัสสินค้าก็ S N R 0 0 1นะคะ ก็ทำการ Copy แล้วก็ไปวางลงนะคะคอนเซปต์ตรงนี้อยากให้เราทำทุก รายการสินค้าภายใต้คอนเซปต์เดียวกันนะคะ ก็จะทำให้เว็บไซต์ของเราดูดีนะคะ แล้วก็มีความเป็นยูนิคนะคะมีความเป็นหนึ่งเดียว ไม่ใช่จัดรูปแบบหน้าหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะคะ สินค้าอีกรายการหนึ่งจัดอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ พยายามจัดให้เป็นรูปแบบแล้วก็แพทเทิร์นเดียวกันนะคะ ก็จะทำให้ลูกค้าที่เข้ามาดูข้อมูลในร้านค้าของเราไม่สับสนนะคะ เพราะฉะนั้นวิธีการก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็แค่ Copy แล้วก็วางลงไปนะคะ แล้วก็จัดฟอร์แมตสักนิดหน่อยนะคะ ให้สอดคล้องให้เหมือนกันในทุกหน้าของเว็บเพจนะคะ ทุกหน้าของรายการสินค้านะคะ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ จัดตรงนี้เสร็จก็จัดให้ชิดตรงข้างหน้าเหมือนกัน แล้วก็ตรงหัวข้อแต่ละรายการเราก็ทำเป็นตัวหนา นะคะ ลักษณะแบบนี้เลยค่ะ เราก็จะทำแบบนี้ให้เหมือนกันทุกรายการนะคะ ก็จะทำให้ หน้าร้านค้าของเราในรายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการสอดคล้อง แล้วก็เหมือนกันทุกรูปแบบนะคะอย่าลืมนะคะใส่รูปของสินค้าเข้าไปด้วยนะคะ สินค้าตัวตะกี้นี้ก็คือ SNR 0 0 1นะคะ ก็ไปเลือกรูปสินค้าที่อยู่ใน SNR 0 0 1ใช่ไหมคะ อยู่ใน SNR 0 0 1เพิ่มเข้าไปค่ะ ราคาสินค้าอย่าลืมนะคะ ราคาสินค้า แล้วก็หมวดหมู่ของสินค้านะคะ อันนี้อยู่ในหมวดหมู่ของสินค้าเป็นหมวดหมู่อะไรคะ Nature Republic นะคะ ราคาสินค้า ราคา190บาทนะคะเนี่ยค่ะใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็บันทึกแล้วก็ปิดนะคะ หลังจากนั้นก็ไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะคะ เราก็จะเห็นว่าสินค้าที่มาใหม่ของเราก็จะปรากฏขึ้นมาในร้านค้า เห็นไหมคะ ก็จะเป็น 2 รายการที่ปรากฏขึ้นมาในร้านค้าของเรานะคะ เห็นไหมคะว่าการใส่ข้อมูลสินค้าและร้าน และรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการทำเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซด้วยจุ่มล่าเวอร์ชวลมานะคะ ตอนนี้เราสามารถจัดการสินค้าใน Virtual m a r กโดยแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน ใส่รายละเอียดของข้อมูลสินค้าในร้านค้าของเรากันได้แล้วใช่ไหมคะ ในหัวข้อถัดไปนะคะ เราจะไปฝึกปฏิบัติการในส่วนของการกำหนดค่ารายละเอียดต่างๆของร้านค้าออนไลน์ของเรา ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนะคะ อย่าลืมนะคะ คลิกไปศึกษาในหัวข้อถัดไปได้เลยค่ะ